IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกับผู้เรียนไทย เร็วๆนี้มีการส่งต่อข้อความกันในโลกออนไลน์ว่า คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด จะเป็นไปได้เหรอคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปของข้อมูลนี้ และไม่เชื่อว่าคนไทยจะอ่านหนังสือแค่ปีละ 8 บรรทัด แต่ประโยคนี้ก็ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประชดประชัน ความขี้เกียจอ่านของคนทั้งในสังคมออนไลน์และสังคมจริง จนเดี๋ยวนี้เรามีวลียอดฮิตที่เราหยอกล้อกันว่า ยาวไปไม่อ่าน แต่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่สำรวจการอ่านหนังสือของประชากรในปี 2558 พบว่า คนไทยเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนหรือนอกเวลาทำงานเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน แน่นอนว่า 66 นาทีน่าจะเกิน 8 บรรทัด หากเราไม่อ่านช้าจนเกินไปนะคะ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 90.7 รองลงมาก็คือกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยสูงอายุ ส่วนใหญ่จะอ่านจากรูปเล่มหนังสือเอกสารถึงร้อยละ 99.3 รองลงมาก็คือ อินเทอร์เน็ตที่ร้อยละ 10.1 แต่การอ่านจากแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยังคงน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.8 สงสัยตัวหนังสือมันจะเล็กเกินไปนะคะสำหรับประเภทหนังสือที่คนอ่านมากที่สุด คือหนังสืออะไรคะ คำตอบก็คือหนังสือพิมพ์ค่ะ คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาก็คือ ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ SMS อีเมลที่ร้อยละ 51.6 อันดับต่อมาเป็นวารสาร หนังสือที่ให้ความรู้ นิตยสาร หนังสือเกี่ยวกับศาสนานวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น และแบบเรียนตามหลักสูตรค่ะ จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเราอ่านผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอีบุ๊กหรือดิจิทัลคอนเทนต์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อการอ่านหนังสือของคนไทย เช่น แทนที่เราจะอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่ม เราก็ไปอ่านจากเว็บไซต์แทน ทักษะการอ่านเป็นทักษะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านภาษาอังกฤษ เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จะสามารถเข้าถึงวิทยาการและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวว่า ผู้เรียนไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำ นั่นรวมถึงทักษะการอ่านด้วยค่ะ ปัญหาเรื่องของการอ่านของเด็กไทยนะครับ ที่เป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะ มันเริ่มตั้งแต่การปัญหาเรื่องของการอ่านในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กไทยนะทุกวันนี้เนี่ยนะจากการได้สัมผัสนะแล้วก็ประสบการณ์ในการสอนมานะพบว่านักศึกษาไทยเนี่ยอ่านน้อยนะเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะเราไม่ต้องพูดถึงภาษาอังกฤษ ซึ่ง เป็นภาษาที่สองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักศึกษานะในส่วนหนึ่ง ส่วนที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นทักษะทักษะหนึ่งของอมนุษย์เราที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านภาษานะแล้วทักษะของการอ่านนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของที่เป็นทักษะ การฝึกฝนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนน้อยนะเช่นทุกวันนี้เนี่ยนักศึกษานักเรียนเด็กไทยนะครับอ่านหนังสือน้อยนั่นก็แปลว่าเราฝึกฝนน้อยนะความชำนาญที่เกิดขึ้นจากการอ่านย่อมน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักนะที่เราพบในประเทศไทยของเรานะซึ่งอาจจะพบในประเทศอื่นๆด้วยก็ได้นะ สำหรับปัญหานี้เนี่ยนะ ถ้าเราจะดึงลงไปอีกในเรื่องของการการอ่านโดยเฉพาะนะฮะ ก็พบว่าปัญหาหลักๆเนี่ยนะ มันมาจากหนึ่งนะนักศึกษามีศัพท์น้อยนะนักเรียนมีศัพท์น้อยอมีศัพท์น้อยนั่นก็หมายถึงคลังของคำศัพท์ที่อยู่ในในหัวของเด็กเนี่ยนะฮะในเมื่อมีคำศัพท์น้อย นะการอ่านก็น่าจะทำให้เข้าใจความหมายของเรื่องนั้นเนี่ยได้น้อยลงนะครับ ปัญหาต่อมานะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์เนี่ยนะนักศึกษาไทยก็เรียนกันมาเยอะพอสมควรนะแต่เราเรียนไวยากรณ์ในส่วนที่เป็นไวยากรณ์แยกต่างหากนะเรื่องของไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการอ่านได้ ในส่วนนี้เนี่ยนะปัญหามันอาจจะเกิดมาจากตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนนะครับที่สอนวยากรณ์ในส่วนที่แยกส่วนออกไป ไม่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านนะการนอกจากคำศัพท์ที่เรารู้แล้วเนี่ยนะฮะความหมายของประโยคเนี่ยนะโครงสร้างของประโยคมันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจนะความหมายของเนื้อความ ของ text ที่เราอ่านนะครับ อันนี้เป็นปัญหาประเด็นที่2นะครับที่นักศึกษาหรือว่าเด็กไทยของเราเนี่ยประสบอยู่ครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับของปัญหาเรื่องของการอ่านของเด็กไทยก็คือ เรื่องของอพื้นความรู้และประสบการณ์นะฮะจากสิ่งที่ประสบมาในชีวิตนะฮะเรื่องของการอ่านเนี่ยจะให้เข้าใจให้ได้มากขึ้น จะทำให้อ่านรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์สิ่งที่พบผ่านมานะแล้วก็สามารถที่จะนำมาตีความในเท็กซ์ที่เราอ่านได้นะครับสประเด็นนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องอประเด็นของคำศัพท์ ประเด็นของไวยากรณ์นะแล้วก็ประเด็นของเรื่องของประสบการณ์นะเรื่องของพื้นความรู้ที่ผู้อ่านเนี่ยควรจะมีมาก่อนนะฮะสามสิ่งนี้เนี่ย คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนนะเด็กไทยนะนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าใครก็ตามที่จะต้องอาศัยทักษะการอ่านนะฮะจะต้องนำเอา 3 ประเด็นนี้นะครับมาใช้ร่วมกันในการอ่าน เพื่อทำให้การอ่านนั้นประสบความสำเร็จนะมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อไปครับ บทเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเนื้อหามาจากบริบทของต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาภาษาอังกฤษ ที่ไกลตัวผู้เรียนทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ ครูผู้สอนบางท่าน ยังใช้วิธีการให้นักเรียน อ่านออกเสียง แปลประโยคในเรื่องที่อ่าน รวมทั้งเน้นการสอนโครงสร้าง หรืออธิบายคำศัพท์ มากกว่าที่จะให้พัฒนาการอ่าน หรือกลวิธีการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ตามศตวรรษที่ 21 การสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นการแปลบทอ่าน รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ คงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของโลก และผู้เรียนที่เปลี่ยนไปเเฮอร์บิร์ต เอไซมอนด์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ และนักจิตวิทยาการเรียนรู้ เสนอหลัก 7 ประการของการสอนที่ดีคือ 1. เข้าใจความรู้เดิมของผู้เรียน และหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. ฝึกให้ผู้เรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ knowledge organization 3. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 4. ให้ผู้เรียนได้เรียนจนรู้จริง 5. เน้นการปฏิบัติ และมีการป้อนกลับ หรือ feedback 6. คอยตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับปรุงวิธีการเรียนของตัวเองได้ รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้เสนอไปก็คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ในบทเรียนนี้เราจะเน้นที่การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการอ่าน แต่วิธีการจะเป็นยังไง รอติดตามชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ